พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โครงการราชพฤกษ์อวกาศ เมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ของไทย ได้มีโอกาสขึ้นสู่อวกาศไปกับจรวดปอลคอนไนของบริษัท SpaceX โดยเก็บรักษาไว้บนสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นเวลานาน 7 เดือน ก่อนส่งกลับถึงพื้นโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา สงสัยกันไหมครับ ว่าเมล็ดราชพฤกษ์ที่เคยอยู่ในอวกาศนั้น จะแตกต่างจากเมล็ดบนโลกอย่างไร มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับโครงการราชพฤกษ์อวกาศกันครับ สวทช ร่วมกับองค์การสำ รวจอวกาศญี่ปุ่นหรือแจ็กซ่าและมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการวิจัยการเพาะปลูกต้นราชพฤกษ์ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นสู่อวกาศจำนวน 350 เมล็ดเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืช ที่นำเมล็ดขึ้นสู่อวกาศเปรียบเทียบกับพืชที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติบนโลก ก่อนที่จะส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศต่อไปสำหรับหน่วยงานที่สนใจรับต้นรา ราชพฤกษ์อวกาศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook NSTDA Space Education สนับสนุนโครงการโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน